าปกตินะครับ ตอนนี้เราจะทำการซ่อมแอร์ซัมซุงขึ้น E2 นะครับ ตอนนี้เราตรวจเช็คน้ำยาอยู่นะครับ